สวัสดีครับ รู้หรือไม่กับ Play Corner ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start หลายๆท่านอาจจะทราบว่าเนี่ยมันคือสูตรของเกมค่ายโคนามิ แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆ ท่านไม่ทราบว่าคนที่คิดค้นสูตรเนี่ยเป็นใคร เขาคือคุณฮาชิโมโตะ คุณฮาชิโมโตะเนี่ยเป็นใคร คุณฮาชิโมโตะเป็นโปรดิวเซอร์ของเกมเกมหนึ่งนั่นก็คือเกม g r a d i u s เกม g r a d i u s เนี่ยเป็นเกมของค่ายโคนามิวางจำหน่ายเมื่อประมาณปี 1986 โอ้ นานแล้วนะตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก คือตอนนั้นเนี่ย ตอนก่อนที่เกมจะวางจำหน่ายเนี่ยคุณฮาชิโมโตะเนี่ยได้ลองเล่นก็คือเขาก็ทดสอบเกมด้วย ในอดีตแผนกเกมมันไม่ได้มีคนเยอะอย่างปัจจุบันนี้เท่าไหร่นะครับ โปรดิวเซอร์จะต้องมานั่งทดสอบเกมเอง หรืออะไรก็ว่ากันไป คุณอาชิโมโตะเนี่ยได้ลองมาเล่นเกมที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์เขามีความรู้สึกว่าโอ้โหมันยากอะ่ะ มันยากมาก มันยากเกินไป เขาก็เลยแอบใส่สูตรนี้เข้าไปนะครับ โดยไม่ให้ใครรู้นะครับ เพื่อจะทดสอบหลายหลายอย่างว่ามันอะไรมันเป็นยังไง เวลาของครบ ออปชั่นเต็ม แล้วเวลาเล่นแล้วมันจะเป็นยังไง ปรากฏว่าวันที่เกมวางจำหน่าย คุณอาชิโมโตะเขาลืมมาออก นั่นก็เลยกลายเป็นที่มาของ คนามิโค้ดขึ้น ขึ้น ลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA ที่เรารู้จักกันดีนะครับ ก็คือสูตรนี้ได้ถูกนำไปใช้กับอีกเกมอีกหลาย ๆ เกมอาทิเช่นคอนทราคัสเซนวาเนียแดนแดนเรเวอรูชันอะไรก็ว่ากันไป ปัจจุบันคุณฮาชิโมโตะนะครับได้เสียชีวิตลงไปแล้วเมื่อประมาณปี 2020 นะครับ ด้วยวัย 61 ปีก็ขอบคุณ แล้วก็ขอไว้อะไรให้กับผู้ที่คิดค้นสูตรโคนามิโค้ดไว้ด้วยนะครับคุณอยู่ในใจของชาวเกมเมอร์แน่นอน